t h r สวัสดีครับ ผมบอลจอยในบ้านอินดี้ชาแนลนะครับ let's go สงสัยมันจะรีบไปดูโรงสีข้าวมันฮะชมและฟังกันเลยดีกว่าไปชมกันเลยนะ

้อยฮะวิ่งแค่นี้ฮะผมเร็วเกือบร้อยฮะปล่อยไหลฮะวันนี้ฮะปล่อยไหลเข้าไฟแดงนะสามแยกพนมญาติฮะต้งเจนหนึ่งไว้ครับปล่อยไหลมาครับปล่อยมีด้วยครับ ี่ยพิธีกรช่วงเช้านะหัวนะฮะหัวให้ดูแค่นี้นะถึงบ้านกับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะเช้านี้เช้านี้มีห้ากระสอบนะครับทำงานก่อนนะครับ วันนี้ครับ เช้านี้ครับเดี๋ยวกีป้ามาโทรมานะฮะ let's go จบแล้วครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ